วัสดีครับนักเรียนนักศึกษาผู้สนใจทั่วไปนะครับในคลิปวิดีโอบทนี้นะครับก็จะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการแก้ปัญหาข้อขัดข้องนะครับของคอมพิวเตอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นข้อขัดข้องที่เกิดจากฮาร์ดแวร์ หรือข้อขัดข้อง หรือปัญหาที่เกิดจากตัวซอฟต์แวร์หรือข้อขัดข้องหรือปัญหาที่เกิดจากผู้ใช้เองนะครับซึ่งมีด้วยกัน3ประเด็นนี้นะครับหลักๆ ที่ทำให้เกิดปัญหาข้อขัดข้องของตัวคอมพิวเตอร์นะครับ หลังจากบทที่แล้วที่เราได้เรียนรู้เรื่องของการติดตั้งซอฟต์แวร์นะครับหรือว่าจะเป็นซอฟต์แวร์ระบบและซอฟต์แวร์ประยุกต์ไปแล้วนะครับ หลังจากที่เราได้ติดตั้งซอฟต์แวร์เสร็จแล้วเราใช้งานไปสักพักหนึ่งนะครับ มันก็เกิดอาจจะเกิดปัญหาหรือข้อขัดข้องที่ทำให้คอมพิวเตอร์เราเนี่ยทำงานต่อไปไม่ได้นะครับนั้นในบทนี้เนี่ยเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของการแก้ปัญหาข้อขัดข้องนะครับ แต่ในคลิปแรกก็คือเรื่องของ การแก้ปัญหาข้อขัดข้องที่เกิดจากตัวฮาร์ดแวร์นะครับ ซึ่งมันก็จะเกิดจากอะไรบ้างนะครับ ลองติดตามชมเข้าไปในคลิปนะครับบทนี้นะครับก็จะเป็นในเรื่องของการเรียนรู้การแก้ปัญหาข้อขัดข้องนะครับของเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับจะมีปัญหาข้อขัดข้องอยู่ 3 3 แบบนะครับก็คือข้อขัดข้องที่เกิดจากตัว ฮาร์ดแวร์เองนะครับแล้วก็ข้อขัดข้องที่เกิดจากตัวซอฟต์แวร์ แล้วก็ข้อขัดข้องที่เกิดจากตัวผู้ใช้นะครับ ในคลิปนี้เราจะเรียนเรื่องของข้อขัดข้องที่เกิดจากตัวฮาร์ดแวร์นะครับ ซึ่งเวลาเครื่องคอมพิวเตอร์แจ้งเตือนผู้ใช้เนี่ยก็จะแจ้งเตือนในลักษณะของเสียงนะครับลักษณะของเสียง แล้วก็ลักษณะของอข้อความที่อยู่ในในหน้าจอนะครับ ซึ่งถ้าลักษณะของเสียงก็จะมีเสียงที่ดังปี๊บสั้นนะครับหรือปี๊บยาวนะครับมันก็จะมีหลายแบบนะครับ เช่นถ้าปี๊บปี๊บปี๊บเนี่ยก็จะเป็นปัญหาที่เกิดจากตัวแรมนะครับปัญหาที่เกิดจากตัวแรม แต่ถ้าปี๊บยาวๆนะครับ ก็เกิดปัญหาจากตัวการ์ดจอนะครับการ์ดจออาจจะต้องมีการเอาออกมาดูนะครับหรือเอาออกมาเช็ดเดี๋ยวจะต้อง สาธิตวิธีการแก้ปัญหาตรงนี้นะครับ หรือถ้าเป็นในส่วนของข้อความนะครับเวลาเปิดเครื่องขึ้นมาปุ๊บตัวไบออดที่ที่เราเซตอัพ ในคลิปวิดีโอที่แล้วนะครับมันก็จะปรากฏขึ้นมาว่าอาจจะมีข้อความว่าเช็คซัมเบอร์เลอร์ตรงนี้เราอาจจะต้องไปดูในส่วนของอตัวฐานนะครับตัวฐานที่เราเรียกว่าฐานเมนบอร์ดหรือฐานไบออดนะครับอาจจะต้องมีการถอด แล้วก็เปลี่ยนนะครับ เนื่องจากว่าฐานอาจจะหมดแล้วก็ไม่ได้จำค่านะครับ ไม่ได้จำค่าที่ที่เราเซตอัพไว้นะครับนั้นเรามาดูก่อนนะครับว่าปัญหาข้อขัดข้องที่ว่าเมื่อกี้นะครับ ทางด้านฮาร์ดแวร์ก็จะมีไม่กี่ตัวนะครับ ก็จะมีตัวแรมตัวการ์ดจอ แล้วก็ตัวฐานเมนบอร์ดนะครับ ลองมาเปิดเครื่องดูนะครับ ว่าผู้เรียนจะแก้ปัญหาตรงไหนได้บ้างนะครับ างด้านนี้นะครับตัวแรกนะครับก็คือตัวแรมนะครับตัวนี้นะครับตัวแรมตัวนี้ถ้าเกิดเสียงที่ออกมาเป็นเสียงปี๊บปี๊บปี๊บปี๊บสั้น ๆ แบบนี้นะครับสันนิษฐานได้เลยว่าเป็นเป็นแรมนะครับนั้นเราก็จะทำการถอดนะครับถอดแรมออกมานะครับ ก็ทำการใช้ผ้านะครับ ใช้ผ้าเนี่ยเช็ดนะครับ เช็ดตรงที่หน้าสัมผัสนะครับ หน้าสัมผัสตัวทองแดงตรงนี้นะครับ ช็ดนะครับนะฮะทำการเช็ด เนื่องจากว่าอาจจะเกิดจากที่เราเรียกกันว่าขี้เกลือนะครับขึ้นที่หน้าสัมผัสตรงนี้นะครับทำให้หน้าสัมผัสไม่สัมผัสกับตัวเมนบอร์ดนะครับ มันก็จะทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์หรือว่าเมนบอร์ดตัวนี้ไม่รู้จักแรมนะครับ เสร็จแล้วเราก็ใส่กลับเข้าไปนะครับโอเคนะครับ ตัวถัดมาก็คือตัวการ์ดจอนะครับการ์ดจอ การ์ดจอ ถ้ามีเสียงอย่างนั้นนะครับ เสียงปีบยาวเนี่ยสันนิษฐานได้เลยว่าเป็นการ์ดจอนั้นตัวเมนบอร์ดรุ่นใหม่ๆนะครับ ถ้าเป็นการ์ดจอเนี่ย ตัวนี้ต้องส่งเมนบอร์ดเคลมอย่างเดียวนะครับ เพราะว่าเราไม่สามารถที่จะซ่อมได้ หรือถ้าแก้ปัญหาอย่างหนึ่งก็คือซื้อตัวการ์ดจอตัวใหม่มาเสียบนะครับตรงที่สล็อต PCI ตัวนี้นะครับ เพื่อทำเป็นการ์ดจอ นะครับ อุปกรณ์อีกชนิดหนึ่งที่มีปัญหาบ่อยๆนะครับก็คือตัว ฐานใบอ่อนนะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับฐานใบอ่อนนะครับซึ่งฐานใบอ่อนตัวนี้เนี่ยจะอายุการใช้งานก็ค่อนข้างจะนาน แต่ว่าถ้าถ้าหมดเราก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับก็ถอดถอดเปลี่ยนนะครับเป็นในลักษณะที่แบนๆนะครับฐานลักษณะแบนๆตรงนี้ก็ประมาณ 1.5 โวลต์นะครับสามารถซื้อได้นะครับสามารถซื้อได้ตัวนี้นะครับ ซื้อเสร็จก็มาเปลี่ยนได้เลยนะครับ เปลี่ยนได้เลย เปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนง่ายนะครับ ยัดใส่เข้าไป ทีนี้ก็พอใส่เข้าไปเรียบร้อยแล้วก็เปิดเครื่องนะครับ ท่านต้องเซตอัพตัวไบออดใหม่หมดเลยนะครับ โอเคนะครับ นี่คือส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อขัดข้องในในส่วนของฮาร์ดแวร์นะครับนั้นตัวอื่นเนี่ยถ้ามีข้อขัดข้องชนิดอื่นนะครับ ผู้ใช้ต้องเปลี่ยนอย่างเดียวนะครับ อาจจะซ่อมไม่ได้เกินความสามารถของพวกเรานะครับข้อขัดข้องทางด้านฮาร์ดแวร์ก็จะมีอีกหลายหลายหลายข้อขัดข้องนะครับ แต่ที่ปัญหาที่เราเจอกันบ่อยๆนะครับ ซึ่งเวลาเราใช้งานไปนะครับ มันก็จะมีในเรื่องของที่ใช้งานคอมพิวเตอร์ไปนะครับ จอพอทำงานไปเรื่อยๆจอเกิดขึ้นมาสีฟ้าๆนะครับแล้วก็มีข้อความอะไรไม่รู้ เยอะแยะมากมายเป็นภาษาอังกฤษนะครับปัญหาที่เราเรียกว่าบลูสกรีนนะครับปัญหาบลูสกรีนเนี่ยมันเกิดได้หลายหลายตัวนะครับหลายปัจจัยสาเหตุที่เกิดนะครับคือเกิดจากตัวฮาร์ดแวร์เนี่ยก็จะมีเกิดจากตัวแรมเองนะครับหรือตัว CPU เองนะครับหรือตัวฮาร์ดดิสนะครับฮาร์ดดิสมีปัญหามันก็จะเกิดบูสกรีนขึ้นมาได้นะครับนั่นคือ สันนิษฐานไปเลยถ้าเกิดเป็นบูสกรีนขึ้นมานะครับเราก็เช็คนะครับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ทั้ง 3 ตัวที่ว่านะครับจะเป็นฮาร์ดดิสก์ียูหรือแรมนะครับให้เช็คได้ดังนั้นนะครับถัดมานะครับเป็นข้อขัดข้องนะครับที่ผู้ใช้เจอกันบ่อยๆ ก็คือเรื่องของเมื่อเมื่อเราใส่แผ่น CD หรือ DVD เข้าไปในตัวอ่านนะครับ ตัวไดรฟ์เนี่ยพอใช้งานเสร็จแล้วเรา เราเอาแผ่นออกไม่ได้นะครับจะทำยังไงนะครับมีวิธีการง่ายๆนะครับก็คือใช้คลิปนะครับคลิปที่อยู่ในมือผมเนี่ยนะครับ CD-ROM นะครับหรือ DVD นะครับก็จะมีรูนะครับมีรูเล็กๆอยู่นะครับข้างที่ตัวปุ่มกดนะครับที่ตัวปุ่มกดนะครับทุกยี่ห้อนะครับ ทุกยี่ห้อก็จะมีรูเล็กๆอยู่ตรงนี้นะครับรูนี้ก็คือรูที่ใช้ในการดันแผ่น ที่ค้างอยู่ในเครื่องนะครับ วิธีการก็คือใช้คลิปนะครับคลิปหนีบกระดาษเนี่ยครับง่ายๆเลยนะครับ เสียบเข้าไปนะครับนะครับดันเข้าไปเลยนะครับ ดันปุ๊บเนี่ยตัวถาดซีดีก็จะเลื่อนออกมา ให้เราใช้มือดึงออกมานะครับ เพื่อเอาแผ่นแผ่นออกได้นะครับ เอาแผ่นออกได้อย่างนี้นะครับโอเคนะครับ หลังจากนั้นก็ใช้งานได้ปกติครับไม่เสียนะครับอีกครั้งนะครับก็คือ รูตรงนี้นะครับใช้คลิปใส่เข้าไปแล้วก็ดันออกมานะครับย่างเงี้ยพอกดลงไปนะครับ ตัวฐานมันก็จะดีดออกมานะครับให้เราดึงออกมาได้นะครับ ในลักษณะอย่างนี้นะครับแล้วเราก็หลังจากนั้นก็ใช้งานได้ได้ปกตินะครับเราใช้เพียงเพียงแค่คลิปหนีบกระดาษตัวเดียวนะครับ ปัญหาข้อขัดข้องตัวถัดมาที่เจอกันบ่อยๆนะครับ ก็คือตัวปรินเตอร์นะครับที่ กระดาษติดนะครับหรือว่าตัวดัมนะครับตัวลูกดัมของพิมพ์เตอร์เนี่ยมีรอยหรือว่าไม่สะอาดเวลาบินออกมานะครับมันจะทำให้กระดาษนี้ไม่สะอาดนะครับไม่ไม่ชัดบ้างอะไรบ้างนะครับวิธีการแก้นะครับส่วนใหญ่นะครับพิมพ์เตอร์เลเซอร์ที่ผมยกตัวอย่างมาให้นะครับตัวนี้เครื่องนี้นะครับเป็นพิมพ์เตอร์เลเซอร์นะครับเวลาเครื่องมีปัญหานะครับส่วนใหญ่ มี 2 ประการก็คือกระดาษติดนะครับกระดาษติดแล้วก็อีกประการหนึ่งก็คือดัมนะครับหรือลูกดัมที่เราเรียกว่าลูกดัมเนี่ยครับเป็นตัวที่ทำให้เกิดภาพนะครับเกิดสกปรกหรือเป็นรอยเนี่ยนะครับก็จะต้องทำการเปลี่ยนหรือว่าเอามาทำความสะอาดก็ได้นะครับวิธีการไม่ว่าจะเป็นการเอาลูกดัมมาเปลี่ยนหรือว่าเอากระดาษออกของตัวพิมพ์เตอร์ตัวนี้นะครับ วิธีการก็คือเปิด นะครับเปิดฝาด้านนี้ขึ้นมานะครับ เปิดฝาด้านนี้ขึ้นมาปุ๊บเอาตลับมือออกก่อนนะครับตลับมือออกอย่างนี้นะครับ ง่ายๆนะครับทีนี้ทำความสะอาดก็ทำความสะอาดด้านในตรงนี้นะครับ แล้วก็ดึงกระดาษที่ติดอยู่ ก็ดึงจากด้านนี้ขึ้นมาเลยนะครับ ดึงจากด้านนี้ ซึ่งมันไม่ค่อยจะซับซ้อนสักเท่าไหร่นะครับ พอกระดาษติดเราก็ดึงขึ้นมาจากด้านนี้ได้นะครับ ดึงขึ้นมาเสร็จเราก็เอา ตัวมึกนะครับใส่กลับลงไปนะครับ แล้วก็ปิดนะครับไม่ค่อยจะมีปัญหาสักเท่าไหร่นะครับ ตัวตัวฟิลเตอร์เลเซอร์ตัวนี้นะครับเรื่องของกระดาษติดแล้วก็เรื่องของการทำความสะอาดลูกดำนะครับโอเค ในคลิปวิดีโอนี้ก็หมดแล้วครับ ครับเป็นยังไงบ้างครับ ในคลิปแรกนะครับของบทที่4นี้ก็คือเรื่องของการแก้ปัญหาข้อขัดข้องอของ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เกิดจากตัวฮาร์ดแวร์นะครับ ซึ่งก็จะมีด้วยกันไม่กี่ชิ้นนะครับ ที่ที่มันพอที่จะผู้ใช้ที่พอที่จะรู้สาเหตุนะครับ แล้วก็แก้ปัญหาเบื้องต้นนะครับได้นะครับ เช่นปัญหาที่เกิดจากแรมนะครับปัญหาที่เกิดจากฐานไบออดมีปัญหาหรือปัญหาที่เกิดจากตัวการ์ดจอนะครับ ซึ่งถ้าปัญหาเราแก้เบื้องต้นแล้วยังแก้ไม่ได้อาจจะต้อง ส่งให้กับผู้เชี่ยวชาญที่เป็นศูนย์บริการหรือร้านบริการนะครับ แก้ปัญหาต่อไปนะครับ แล้วก็ในคลิปวิดีโอถัดไปนะครับ ก็จะเป็นในส่วนของการเรียนรู้การแก้ปัญหาข้อข้องที่เกิดจากตัวซอฟต์แวร์นะครับ ก็โหลดติดตามนะครับ